สวัสดีครับ พบกับบทเรียนออนไลน์ชุด e C ICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่าย ๆ จากที่บ้านของคุณเอง ผมอาจารย์ดรวิชิตเทพประสิทธิ์ผมนายรุ่งพบเผ่าดีครับ ยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆ สวัสดีครับรุ่งพบเป็นยังไงบ้างครับกับการเรียนการออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender ยากไหมครับ อืมสนุกมากเลยครับ อาจารย์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ แต่ก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับ เนี่ย ยังมีเมนูต่างๆอีกเยอะเลยครับ ที่ผมยังไม่เคยลองใช้ แน่นอนครับ โปรแกรม Blender จำได้ไหมครับ ที่เคยบอกไปว่า นอกจากจะใช้ทำสื่อสามมิติแล้วยังมีความสามารถอื่น ๆด้วยนะครับอืม อาจารย์ครับ ช่วยทบทวนให้ผมอีกสักรอบได้ไหมครับ โปรแกรมนี้สามารถต่อยอดจากงานภาพนิ่ง 3 มิติ เป็นงานประเภทแอนิเมชันได้นะครับ นอกจากนี้ยังสามารถตัดต่อวิดีโอทำเอฟเฟกภาพต่างๆ แถมยังสามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับ โห ความสามารถมากมายขนาดนี้คงมีอะไรอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ แน่นอนครับ มีอะไรอะไรให้ศึกษาอีกมากเลย วันนี้เราจะมาศึกษาการทำภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันกันใช่ไหมครับ อาจารย์ ครับ วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องแอนิเมชันการทำภาพเคลื่อนไหวสามมิติจากโปรแกรม Blender ซึ่งความสามารถไม่เป็นรองใครเลยนะครับ ลองดูคลิปนี้ก่อนได้ครับ โห คลิปที่ดูไปเป็นคลิปที่ทำจากเวนเดอร์จริงๆหรอ ครับ อาจารย์ ครับ ทำในทุกกระบวนการเลยนะครับ ตั้งแต่ขึ้นแบบตัวละคร การขยับตัวละคร ฉาก เสียง รวมถึงการตัดต่อด้วยนะครับ อะไรจะขนาดนั้นครับอาจารย์ โปรแกรมเดียวทำได้ขนาดนี้ ทีมพี่ทำนี่ ใจดีจริงๆ ครับอาจารย์ นี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราควรที่จะรู้จักโปรแกรมนี้ไว้ ความสามารถดีมากๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ทุกคนใช้ได้อย่างสบายใจ ไม่มีละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับ ในบทเรียนนี้ผมจะได้เรียนอะไรครับอาจารย์ ครับ ในบทเรียนนี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบภาพแอนิเมชัน3 มิติ เพื่อการสร้างสื่อ ลักษณะองค์ประกอบขั้นตอนของการผลิตสื่อแอนิเมชันแบบ 3 มิติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชัน3 มิติ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ ในการแก้ไขและก็ตกแต่งชิ้นงาน เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม ในการสร้างภาพแอนิเมชัน3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลครับ บทเรียนชุดนี้ มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสื่อแอนิเมชันแบบ3มิติ 2. สามารถอธิบายลักษณะ องค์ประกอบขั้นตอนของการผลิตสื่อแอนิเมชันแบบ 3 มิติ 3. สร้าง พัฒนาภาพแอนิเมชัน3มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างภาพแอนิเมชัน3มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 5. สามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ชิ้นงาน สื่อภาพแอนิเมชัน3มิติตามความต้องการได้